บ้างครับ สรุปข้อมูลไม่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการสรุปข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับ เราก็สามารถใช้ pivot table แล้วก็ pivot chart ในการทำงานได้นะครับ เป็นอีกลักษณะหนึ่งของ Excel นะครับ คราวนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ VLOOKUP แล้วก็ HLOOKUP นะครับ ที่ช่วยในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ สวัสดีครับ ในคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงฟังก์ชัน VLOOKUP แล้วก็ HLOOKUP นะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ นิยมนะครับ เป็นอย่างมากสำหรับการนำมาช่วยในการค้นหาข้อมูล ที่จะทำให้ การสร้างตารางข้อมูลใน Excel ของเราทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับ โดยในคลิปนี้นะครับ เราจะเริ่มจากในส่วนของหลักการนะครับ ในการทำงานของ VLOOKUP แล้วก็ HLOOKUP ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นเราจะไปปฏิบัติพร้อมๆกันนะครับ ในคลิปส่วนด้านท้ายนะครับ ันดับแรกนะครับเรามารู้จักฟังก์ชันตัวแรกก่อนก็คือตัวฟังก์ชัน v lookup นะครับฟังก์ชัน v lookup นะครับ เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล ในแนวตั้งหรือว่าแนวคอลัมน์นะครับ ตัว v ย่อมาจาก vertical นะครับ vertical lookup ก็คือเราจะค้นหาข้อมูลจาก ตัวคอลัมน์หรือว่าแนวตั้งของตารางข้อมูลเป็นหลักนะครับ โดยฟังก์ชัน VLOOKUP จะมีตัวส่วนประกอบทั้งหมด 4 ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือส่วนที่เราเรียกว่า lookup value นะครับ lookup value ก็คือค่าคำค้นหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับ ที่เราจะเอาไปสืบค้น ในตารางข้อมูล ส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่า table array ก็คือส่วนของตารางข้อมูลที่เราจะทำการสืบค้นข้อมูล นะครับ ถ้าข้อมูลเรามีปริมาณมากๆ เราอาจจะเรียกตรงนี้เสมือนว่าเป็นฐานข้อมูลก็ได้นะครับ ส่วนที่ 3 ก็คือส่วนที่เราเรียกว่า คอลัมน์ index number นะครับ ก็คือหมายเลขคอลัมน์หรือว่าหมายเลขหลัก ที่เราต้องการจะให้มันส่งผลลัพธ์กลับมา เมื่อมันค้นหาเจอตามคำค้นที่ใส่ลงไปนะครับ และสุดท้ายส่วนที่ 4 ก็คือส่วนที่เป็นตัวระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลนะครับ ก็คืออาจจะใส่เป็นเลข0หรือว่าเลข 1 หรือว่าอาจจะใส่เป็น true กับ false ก็ได้นะครับ นี่คือส่วนประกอบของการสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า v lookup นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าเรามีตารางข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วเราต้องการจะสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP สำหรับการค้นหาค่าขนส่ง ในรายการการซื้อสินค้านะครับ เราจะเขียนได้อย่างไรนะครับ สังเกตดูนะครับ VLOOKUP ของเราจะเริ่มจากส่วนประกอบแรกก็คือ ส่วนที่เป็นคำค้นในที่นี้ก็คือ ช่องเซลล์ F2 นะครับจากนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นตารางข้อมูลนะครับ ส่วนนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ A9 จนถึง B11 นะครับ จากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของช่องที่มันจะรีเทิร์นหรือว่าคอลัมน์ที่มันจะรีเทิร์นผลลัพธ์กลับไปก็คือคอลัมน์หมายเลข 2 นะครับ การนับคอลัมน์เรานับคอลัมน์ที่ 1 ของตารางข้อมูลเป็นอินเด็กซ์หรือว่าเป็นลำดับที่ 1 นะครับ นี่คือตัวอย่างของการเขียนฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับ การที่เราจะใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลได้นั้น ตัวตารางข้อมูลจะต้องมีลักษณะเป็นตารางในส่วนของแนวตั้งนะครับ คราวนี้เราจะไปดูฟังก์ชันที่ 2 ก็คือ h lookup นะครับ h lookup จะมีความแตกต่างกับ v lookup เล็กน้อยก็คือ ในส่วนของตัว การค้นหา นะครับ มันจะค้นหา ทางด้านแนวแถวหรือว่าแนวนอนนะครับ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการที่มันจะส่งค่ากลับไป เวลามันค้นหาตามคำค้นเจอ มันจะเป็นลำดับของแถวนะครับ ยกตัวอย่างตารางข้อมูล ก็คือจะเห็นว่าตารางข้อมูล ในส่วนของการใช้ HLOOKUP มันจะอยู่ในรูปแบบตารางข้อมูลที่เป็นแนวนอนนะครับ คราวนี้พอเรารู้จักหลักการในการทำงานของฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP แล้ว ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติกันในโปรแกรม Excel กันนะครับ